เปลี่ยนจากอะแดปเตอร์รกๆ ให้กลายมาเป็นอะแดปเตอร์เล็ก ๆ แบบนี้ น่าสนใจใช่ไหมครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้มีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้าง ผมจะรีวิวแบบเจาะลึกให้ได้ฟังกันนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราจะรีวิวในรอบนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จไฟนะครับ ซึ่งจะรองรับทั้งการชาร์จให้กับสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็น iPhone Android รองรับการชาร์จ iPad ด้วยนะครับ นอกจากนี้พลังยังแรงถึงขั้นสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook Pro ได้ด้วยนะครับ2รุ่นที่ผมจะนำมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับ เป็นแบรนด์ Octave Extreme Port P108 Plus แล้วก็ Extreme Port P75 นะครับ ความแตกต่างของทั้ง 2 รุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะรีวิวในรุ่น P108 Plus เป็นหลักนะครับ ก็คือตัวใหญ่ตัวนี้นั่นเองนะครับ ในรุ่น P108 Plus นะครับ กล่องจะมาพร้อมสีม่วงเข้มนะครับ ส่วนด้านหลังจะบอกรายละเอียดเชิงลึกเอาไว้ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ ในรุ่น P75 ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับ แยกกันได้ง่ายๆนะครับ ดูที่รหัสนะครับ แล้วก็ดูที่กล่องของสีนะครับ ต่อไปอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับทั้ง 2 รุ่นนะครับจะให้มาเหมือนๆกันเลย ก็คือคู่มือสำหรับการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานนี่จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับในคู่มือตรงนั้นก็จะบอกวิธีการใช้งานพร้อมกับทั้งสเปคต่างๆ เอาไว้นะครับสาย AC power ครับจำนวน 1 เส้นความยาว 1.5 เมตร ทั้งนี้ตัวสาย AC power นั้น จะมีสายรัดตีนตุ๊กแกมาให้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการเก็บสาย เก็บม้วนสาย อันดับต่อมาเป็นตัวอะแดปเตอร์การชาร์จ 1 ชุด วัสดุภายนอกจะใช้เป็น PC คุณภาพสูงนะครับตัวงานค่อนข้างดีเลยนะ จับแน่นกระชับดีนะครับ พื้นผิวนะครับเป็นผิวด้านด้านข้างทั้ง 2 ด้านนะครับจะสกรีนชื่อแบรนด์เอาไว้นะครับว่า Octave มาดูที่โซนของด้านหน้านะครับในรุ่น P108 Plus จะมีพอร์ตมาให้ทั้งหมด4พอร์ตด้านบนสุดจะเป็นไฟ LED สีน้ำเงินนะครับ ไฟ LED ตัวนี้จะติดเมื่อเราเสียบ AC power cord เข้ากับเต้ารับที่บ้านนะครับ P108 Plus มีทั้งหมด 4 พอร์ต จะแบ่งเป็น พอร์ต USB-C 2 พอร์ต แล้วก็ พอร์ต USB-A อีก 2 พอร์ตนะครับพอร์ต USB-C จะมาพร้อมเทคโนโลยีคือ Power Delivery หรือที่เรียกสั้นๆว่า PD นะครับ และอีกหนึ่งเทคโนโลยีคือ Programmable Power Supply หรือเรียกสั้นๆว่า PPS ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนของทางฝั่งซัมซุงนะครับ ยกตัวอย่างเช่น ่น Samsung Galaxy Note 20และ Samsung Galaxy S 2 0เป็นต้นนะครับกำลังไฟสูงสุดในแต่ละพอร์ตนะครับจะอยู่ที่ 100 วัตต์ส่วนพอร์ตด้านล่างเป็นพอร์ต USB A มาพร้อม Quick Charge 3.0 แล้วก็ FCP ของทางหัวเว่ยนะครับในพอร์ต USB-C แต่ละพอร์ตนั้นกำลังไฟสูงสุด 100 วัตต์ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเรานำไปชาร์จอุปกรณ์ตัวเดียวกำลังไฟจะได้สูงสุดเลยครับไม่เกิน 100 วัตต์นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อ อุปกรณ์การชาร์จผ่าน USB-C 2 ช่องพร้อมกันนะครับกำลังไฟจะลดลงจาก 100 วัตต์จะเหลือที่ 60 วัตต์นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเสียบชาร์จ USB-C พร้อมกันเนี่ยสเส้น เขาจะจ่ายไฟให้ช่องละ 60 วัตต์นะครับ ส่วนพอร์ตด้านล่าง USB A นั้นกำลังไฟที่ 18 วัตต์จะชาร์จเดี่ยวหรือว่าจะชาร์จพร้อมกันทั้ง 2 พอร์ตกำลังไฟก็จะสูงสุดที่เท่านี้นะครับ ดังนั้นครับจำนวนรวมกำลังไฟสูงสุดที่อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถทำได้นะครับการันตีแน่นอนคือ 108 วัตต์ อันนี้คือได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อย แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองชาร์จ ทั้ง 4 อุปกรณ์พร้อมกันเข้ากับอะแดปเตอร์ตัวนี้ ผลจะเป็นอย่างไรจะได้กำลังไฟ ที่เท่าไหร่เราไปชมกันเลยนะครับ อุปกรณ์ที่จะทำการทดสอบในรอบนี้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก2ตัว แล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับ เป็นฝั่งของ Android อีก 2 ตัว เครื่องแรกนะครับ เป็นสมาร์ทโฟน Android ของหัวเว่ยนะครับ ในรุ่น P40 Pro ตัวนี้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่ 40 วัตต์ แต่ว่าถ้าชาร์จผ่านพอร์ต USB A ที่เป็น Quick Charge 3.0 จะรองรับได้แค่สูงสุดที่ 18 วัตต์นะครับ เราจะเอามาชาร์จเทส ในพอร์ตของ USB A ส่วนเครื่องที่ 2 จะเป็น Xiaomi Mi 9นะครับกำลังไฟสูงสุด 27 วัตต์ แต่ว่าเราจะเอามาเทส 18 วัตต์เหมือนกันนะครับ ในฝั่งของโน้ตบุ๊กนะครับ เป็น MacBook Pro ขนาด 16 นิ้วปี 2019กำลังไฟสูงสุดนะครับ จะอยู่ที่ 96 วัตต์ และอีกเครื่องหนึ่งครับ เป็นของ ASUS นะครับกำลังไฟอยู่ที่ 65 วัตต์นะครับ เดี๋ยวผมขอเริ่มที่สมาร์ทโฟนทั้ง2 เครื่องนะครับเสียบชาร์จเข้าไปเลย เพื่อจะดูว่ากำลังไฟที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นเท่าไหร่ 2 เครื่องนี้นะครับหลังจากที่เราชาร์จขึ้นไปนะครับฝั่งเสียวหมีจะขึ้นควิกชาร์จฝั่งหัวเว่ยก็ขึ้น บอกว่ากำลังชาร์จเร็วนะครับนั่นหมายความว่าทั้ง 2 เครื่องนี้ชาร์จผ่านพอร์ต USB A ด้านล่างนะครับที่เป็นควิกชาร์จ3.0 นั้น ก็สามารถชาร์จเร็วได้นะครับกำลังไฟที่กินณตอนนี้นะครับสเครื่องรวมกันอยู่ที่ 24 วัตต์นะครับต่อมาครับ MacBook Pro นะครับ 16 นิ้ว แล้วหลังจากนั้นผมจะทำการเสียบชาร์จ เข้าไปนะครับ เครื่องที่ 3 เสียบชาร์จเข้าไป หลังจากเสียบ macbook pro เข้าไปนะครับกำลังไฟจะกระโดดมาเป็นสักประมาณเนี่ย 120 กว่านะครับ คือตัวนี้เท่าที่ผมลองทดสอบมา โดยตัวของมันเองกินไฟอยู่ราวๆ สักประมาณ 90 กว่านะครับ ดังนั้นเห็นว่ามันพีขึ้นมาเท่านี้แล้วใช่ไหมครับ ต่อมาครับเรามาทดสอบในเครื่องที่ 4 ครับ เสียบชาร์จเครื่องที่ 4 เข้าไปนะครับเป็นเครื่องของ ASUS อ่าเสียบชาร์จเข้าไป แล้วก็เปิดเครื่องนะครับ ลังจากที่เราใช้ USB-C ทั้ง 2 พอร์ตนะครับกำลังไฟจากเดิมที่มันวิ่ง 100 วัตต์ใช่ไหมครับ มันจะถูกดรอปลงมาเหลือ 60 วัตต์ ดังนั้นทั้ง 2 พอร์ตที่เป็น USB-C จะออกมารวมๆกันจะอยู่ที่ 120 วัตต์นะครับตอนนี้เราชาร์จอุปกรณ์ทั้ง 4 ตัวพร้อมๆกันทำให้เห็นประสิทธิภาพของรุ่น Extreme Port P108 Plus ให้กำลังไฟสูงสุดณตอนนี้ที่เห็นนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณที่วัดได้นะครับ144-145 วัตต์นะครับ ตัวเลขอาจจะมีการบวกลบนิดนึง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แสดงให้เราได้เห็นว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่ดีไซน์ออกมา สามารถให้พลังงานกับอุปกรณ์นะครับสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้พร้อมกันทั้งหมดตามที่กล่าวออกมาไว้นะครับถือว่ากำลังแรงพอสมควรเลยนะครับ เห็นไปแล้วใช่ไหมครับว่าการนำอุปกรณ์ทั้ง 4 ตัวมาชาร์จพร้อมกันนะครับพบว่ากำลังไฟที่รุ่น P108 Plus ตัวนี้สามารถทำให้ได้นะครับจะอยู่ที่ราวๆ 145 ถึง 146 วัตต์เลยนะครับซึ่งถือว่ากำลังไฟแรงมากๆ เลย ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถนำอะแดปเตอร์ตัวนี้มาใช้งานควบคู่กับโน้ตบุ๊กของเรา ควบคู่กับ macbook ของเรา ควบคู่กับ iPad ของเรา แล้วก็ควบคู่กับทางฝั่งสมาร์ทโฟนของเรานะครับจากเดิมที่เราต้องพกอะแดปเตอร์หลายตัวทีนี้เราก็เปลี่ยนแล้วก็มาพกอะแดปเตอร์เพียงตัวเดียว แต่ก็ยังสามารถชาร์จให้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายของเราได้เช่นเคยนะครับได้เห็นประสิทธิภาพของรุ่น P108 Plus กันไปแล้วนะครับเรามาดูในรุ่น P75 กันบ้างว่าแตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่แตกต่างอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของขนาดนะครับ P108 Plus จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับส่วนในเรื่องของพอร์ตนะครับ แม้ว่า P75 จะให้พอร์ตมา 4 พอร์ตเท่ากัน แต่ว่าชนิดของพอร์ตนั้นจะให้ USB-C มาจำนวน 1 พอร์ตเท่านั้นนะครับ USB-C ตัวนี้มาพร้อมเทคโนโลยี power delivery อย่างเดียวเท่านั้นกำลังไฟสูงสุดจากพอร์ตนี้นะครับจะอยู่ที่ 60 วัตต์ นั่นหมายความว่าเราสามารถชาร์จกับอุปกรณ์ อย่างเช่น macbook pro 13 นิ้ว macbook air พวก ipad อะไรได้ คือขอให้กำลังไฟต่ำกว่า 60 วัตต์นะครับรุ่นนี้สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับด้านล่างนะครับจะมี quick charge 3.0นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่ 18 วัตต์ แล้วอีก 2 พอร์ตที่เป็นพอร์ตสีน้ำเงินนะครับ กำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ 12 วัตต์นะครับ ในอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับรุ่น P75 กำลังไฟสูงสุดที่สามารถทำให้ได้ก็คือ 75 วัตต์นะครับ ตามชื่อรุ่นเลยนะครับรุ่นนี้จะดีมาหน่อยครับ รุ่นเล็กเนี่ยจะมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะใส่ขาตั้งให้กับตัวอะแดปเตอร์ได้ด้วยนะครับสะดวกในการพกพา น้ำหนักเบานะครับอย่างที่บอกครับเราจะต้องเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่เราใช้งาน ถ้าใครใช้ macbook pro ตั้งแต่ 15 นิ้วขึ้นไป แล้วก็ macbook pro 16 นิ้ว แนะนำว่าถ้าจะซื้อควรจะซื้อเป็นรุ่น p 1 0 8 plus นะครับแต่ว่าถ้าเป็น macbook pro 13 นิ้วลงมา macbook air ก็สามารถใช้งานร่วมกับ P75 ได้นะครับ ถ้าอยากจะไปให้สุดผมก็แนะนำว่า ควรจะมาตัวนี้ดีกว่า น้ำหนักมันก็ อาจจะหนักกว่ากันแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับซึ่งถือว่าการใช้งานโดยรวมนั้นประสิทธิภาพของ P108 พัทนั้น ผมมองว่าคุ้มค่ามากกว่านะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือสามารถรองรับกับอุปกรณ์ได้หลากหลายนะครับมีหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น PD ไม่ว่าจะเป็น PPS ไม่ว่าจะเป็น Quick Charge รุ่นที่ 3 แล้วก็ FCP ของทางหัวเว่ยด้วยนะครับทำให้อุปกรณ์ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับทั้งสมาร์ทโฟนทั้งโน้ตบุ๊กทั้งแท็บเล็ตต่างๆ ได้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับ ส่วนที่เป็นข้อด้อยเท่าที่ผมมองเห็นนะครับก็คือจะอยู่ในเรื่องของรุ่น P108 plus จะไม่มี Quick Charge 4.0 ซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะครับมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนที่เป็น Android ที่กำลังไฟสูงๆได้นะครับแต่ว่ากำลังไฟที่ให้มา 18 วัตต์ก็ถือว่าช่วยให้ชาร์จเร็วได้ในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับ Octave Extreme Port รุ่น P108 Plus รุ่นนี้ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่ 1,890 บาทนะครับส่วนรุ่น P75 ราคาจะอยู่ที่ 990 90 บาท ชอบตัวไหนสะดวกตัวไหนสามารถซื้อหาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสำหรับลิงก์การสั่งซื้อนะครับผมแนบไว้ที่ใต้คลิปตรงนี้ ยังไงก็ตามไปดูนะครับผมสำหรับรีวิวในรอบนี้ คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ